18บาทเฮ้ยเมื่อกี้หนูนะจะกดเป็น เอ่อเทอร์โบ ไปกดผิดไปกดถึงปุ่มอะปุ่มปุ่มหมุนเนาะค่ะเชี่ยชิบหายแล้วโอเคดีนะที่ไม่เข่าโอ้โหสิกดปุ่มเอ่อเทอร์โบเนาะเมื่อกี้ไปกดถึงปุ่มหมุนไปกดเทอร์โบค่ะบอเซียงบอเซียงโอ้โหมีมายี่ห้าบาทเลยปาไปบาทนึงแล้วค่ะโอ้โหเชี่ยกดเองเลยมาที่เนี่ย สวย 11 บาท เฮ้ย เมื่อกี้ เมื่อกี้หนูนะ กดผิดเนาะค่ะ กดถือปุ่มหมุนอะตอนแรกว่าจะกดเออเปลี่ยนเออเปลี่ยนอย่างว่า เออเทอร์โบจากปกติหนูนะที่ใส่เทอร์โบ แล้วก็ใส่เออตั้งใจจะใส่ไม่บาท โอ้โห เชี่ยถ้าสมมติเมื่อกี้ว่าเขานี่ เรียบร้อยได้ฝากเขาไหม แต่กะดีแล้วเนาะค่ะที่ม่นเขาบ่สันกะ อาวสานหนูนะ โอ้โหสามบาทมาว่ะสวยโอ้โหแต่ย่างดีเลย แต่ย่างดี โอ้โหโลมาช่วงนี้เห็นคนกำลังแบบเอ่อกำลังเอามาอวดกันเลยเนาะค่ะในกลุ่มว่าโลมาแตกดีเชี่ยชิมหายซีตาไหมกระว่ะเฮ้ยไม่อีกบาทนึง ค่อยๆไต่ถึงไปเรื่อยๆเนาะค่ะอ่าตอนนี้กะ เออเจ็ดโมง ตอนแรกหนูนาว่าสิตื่น โอ้โหเชื่อชิบหาบาทตอนแรกหนูนาว่าสิตื่นมาเออหกโมงแล้วค่ะ ตื่นไม่ได้ หนาวไม่อยากตายเนาะค่ะก็เลยเออเจ็ดโมงไหวกะเท่าใดเอาเท่านั้นบิ๊กวินค่ะยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็เขาฟรีสปินซีข้างโอ้โหอาจจะเออเสียงแปลกๆแน่เนาะค่ะอาจจะว่าบุกมูเลี่ยงแน่กะขออภัยน้ำขออภัยไปก่อนเลย อากาศมันเศร้าอ่ะ ไอ้บอมแมนอากาศมันเศร้า มันเศร้ายู่เราอากาศมันหนาวอ่ะ เสียงมันจะได้แบบ เอ่อช่างไรอ่ะแผลบๆแน่ ไปหกสิบบาทต่ไปหกบาท เนาะค่ะ เขาที่ใส่เอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วกันกว่าใด ๆ แล้วมันจะแตกดีแล้ว สวย โอ้โห เชื่ออะไรยู่อ่ะต้องเสียดายแจกันเนาะ ถ้าสมมติอางุ่นเป็นแจกันนี่ น่าจะ เอ่อ แตกแถวนึงเลยล่ะ โอเคฟีสปินรอบที่สองเฮ้ยเข่าดีอยู่นะเข่าดีเลยนะเนี่ยเจ็ดโมงเนี่ยร้องเล่นเบิ้งเนาะค่ะตอนแรกเออหนูนะเห็นช่วงประมาณจะจะทุ่มอ่ะตีทุ่มโอ้โหเชื่อคนลงแบบย่างหลายเลยเล่นแบบ โลมากแจ็คพอตแตกนู่นนี่นั่นแล้วแบบโอ้อยากเล่นเนี่ยตาว่ากะขี่ข้าเล่นเนาะค่ะยังไม่เล่นตอนเศร้าเอากันแล้วกันโอ้โหสวยสี่บาทโอเคค่ะ บวกมาก68 บาทนะคะตอนนี้ร้อยยี่หาละ ไปเดี๋ยวขอให้ฮอดร้อยหาสิบแล้ว หนูน้าสิปั๊บไป โอเคโอ้โหลายงามนะองุ่นลายงาม โอเคสองบาทเฮ้ยแตกแถวแบบ แตกแถวหนึ่งเลยไม่ได้บอก แตกจิบแตกย่อยเอี่ยงหรอก โอ้โห สวยสิบสี่บาท แต่ยังดีเนาะค่ะ แต่ยังดีกว่าอ๋อแตกสามช่องเนี่ยครับเอ้าเชี่ยชิมหายไหมอีกแล้วคอมโบซิเฮ้ยเข่าดีนะ โลมาช่วงนี้แจกเนาะค่ะ หนูนาแนะนำให้เล่นโลมาก่อนเลย โลมากำลังแจกย่างหน่อยฮะว่าได้กำไรก็ได้คืนๆอ่ะ เออ โอเคยี่สี่บาท สวย โอ้โหสิบแปดมาว่ะ มาอีก 6 บาท สะสมที่ 48 บาท เนาะคะ่ะ เออมา 2 บาท สวยองุ่น โอเค ค่ะบวกมาหา12บาท เนาะคะ่ะ โอ้โหขาดบาทเดียว เออ30บาท มาน่าจะฮอด โอเค ปรับไป15บาทนะคะ167 บาท สวย โอ้โห แถวหนึ่งมา สวยงามค่ะ อมูลเขามาเออ ขออีกรอบนึง โอ้โห ตรงอีกอย่างละสิวะ 200 เดี๋ยวพอ 300เขาจะปรับมาอีกเทียนึงแล้วค่ะ ระหว่างนี้เขาก็กดไปเรื่อยๆ เล่นแบบใจเย็นๆ โอเค โอ้โห แถวหนึ่งมาดีว่ะ เฮ้ย มาอีกแถวหนึ่งสวย แถวหนึ่งมาเรื่อย ๆ เลยนะคะตอนนี้ โอ้โห บวกมาหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาท ไป เดี๋ยวปั๊บใหม่กันเลยนะคะเป็นสามสิบโอเคปรับหม่สามสิบแล้วไปค่ะ สวย โอ้โห เข่าเรื่อย ๆ จังหวะนี้ต้องโลมาเท่านั้นเนาะค่ะสิบบาท โอ้โหเสียดายมงกุฎ สวยโอ้โหสองร้อยเชื่อมาเรื่อยๆว่ะมาเรื่อยๆเลย แถวหนึ่งมาเรื่อยๆเลยเนาะค่ะสองร้อยสามสิบบาท โคตรเอาห้าร้อยแล้วปะอีกหกร้อยเขาจะเปลี่ยนมาอีกเทียนึงพอหกร้อยเปลี่ยนมาอีกเทียนึงเนาะค่ะไปไป เลย โอ้โหบ่เขาเออโอ้โหแถวหนึ่งมาอีกแล้วสองร้อยบาท โอ้โหได้สองร้อยบาทเนาะค่ะห้าร้อยเย็ดสองบาทในหอดสวยมา ซี่ช่อง เออ มาอีกซี่ช่องอีกแจกัน สวยงาม มา โอ้โห ขาดีครั้งนึงเขาจะได้เขาฟรีสปินหกร้อยแล้วค่ะ ไปปรับไม่เป็น 60 บาท โอเค สวยงาม 60 บาท ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เนาะค่ะ อ่า โลมา สวยหนึ่งร้อยบาท โอเค โอ้โหโบนัสฟันสิงโตเข่ามาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหพวสิมาให้โอเคขวาค่ะโอ้โหโลเย่าว่าได้โลสามอันนีก็สภาพไปเออถามปะโอ้โหโดดนี่อย่างวะขวาค่ะโอ้โหโลเฮ้ย เดี๋ยว อย่างเป็นอย่างหนูนะกดได้ก็โลวะโอ้โห โอ้โห โล สามอันอีกแล้ว โอ้หาร้อยสี่สิบนึ่าโดนหกสิบสองว่ะ เชี่ยโคตรเชี่ยเลย โอเคห้าร้อยบาท เออ มาได้ปรับใหม่แล้วอีหยังวะ เฮ้ยโลภาพสังเกตโนนาได้โลตีต่อกันหลายหลายรอบหลายรอบแห้งนะอ๋อนี่จะปินเวยโอ้เลียใจหลายเลียใจกับโลอีหลีเลียใจกับโลแห้งแบบเอี่ยงว่า เป็นอย่างนูนากดจังไดกะ ได้ตะโลอถ้าสมมติยอดไปเบิ่งคลิปเก่าๆนะหนูนักกดได้โลทุกเทียเลย ยกเว้นไม่บาทอะโอ้โห ไปหาร้อยห้าสิบ โอ้เซ็งว่ะโคตรเซ็งเลยเอี่ยงกะโลเอี่ยงกะโลโอ้สองร้อยบาท เซ็งเลยอะ เอาแบบถึงโลว่าค่ะเราเซ็งเลย อ่าเอางุนมาขอโลดิ เออแจกันโล โอ้โห ไปตกแถวแรก สภาพ สองวันหกสามวันสี่โอเคหกร้อยมา ไปเรื่อย ๆ เออองุ่นมาทโคเทนโลอ่ะ เออ ดูนะว่าที่ว่ามันหรอมันมันแตกดีอ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่า อืม ช่วงนี้สิงโตเลือกบ่ค่อยเข่าบ่เป็นไปได้นะ สวย โอ้โหเชี่ยไปอีกแล้วหนึ่งพันบาทแล้วค่ะสามพันแปดโอเค หเออ โอ้เสียดายแจกันเอ้ยอมเมนแจกันเสียดายมงกุฎร้อยห้าสิบมาเก็บไปเรื่อยๆ เอาสิเดี๋ยวหนูนะขอตั้งเป้าไว้เลยก็แล้วกัน เอาเป็นหาพันก็แล้วกันเนาะสวยรอยหนึ่งเฮ้ยมาว่ะ โลโอ้โหโลมา โอเคแถวหนึ่งเก้าร้อยบาท สวย สวยงาม หึงพันสามร้อยห้าสิบบาท โอ้โหสี่พันสามแล้วเฮ้ย เดี๋ยวดูนะขอฝากไว้น้ำแน่กับช่องลักปันสล็อตสล็อตเซียนพ่อม แล้วก็อย่าลืมกดเข่ากุมเซียนพ่อม VIP น้ำแน่เนาะค่ะ เดี๋ยวดูนะที่ถิงลิงก์ไปให้ใต้คลิปเนาะ กดติดตามช่องไห้น้ำแน่เนาะ โอเค ฝากไว้แน่เด้อ พี่น้องเอ้ย โอ้โหอ้าวลงมาคืนแล้ววะที่เนี่ย เคลอยหาสิเปี่ยงวะ เริ่มลงคืนเลยได้เนี่ยสองร้อยบาท อ้าค้างละ อันนี้คืออาการค้างแล้วค่ะ โอ้โห โอเคสามร้อยอ้าวมาสี่ช่อง สวยงามมาอีก โอ้โห เบื้องดาบฝวาไล้งามไ่ได้ดาบฝวาไล้งามจะบอกเขา โอเคห้าสิบบาทอ่าดาบฟานเขาโอ้โหไลท์อย่างของมึงเนี่ยไลท์หนังของมึงเนี่ย โอ้โห เออเต้นไปทัวร์เนอะเออมาดาบฟานเบิ้งว่ะหนูนายยังวนอยู่เลยเนี่ยสามพันสี่พันถ้าได้ไปใส่อยู่ สวยเก้าร้อยห้าสิบมา แจกันเข่าโอเคขอโล โอ้โหบ่อเขาบ่อเขาโอ้โหหาพันพอดีอ้าวเอาซ้ำนี่ก็แล้วกันอุตส่าห์ตั้งเป้าไว้แล้ว หนูนาเอาทุนมาสิบบาท เออ ดอกแรกที่หนูนากดอะหนูนาไม่ได้ตั้งใจจะกดปุ่มหมุนเนาะค่ะ หนูนาจะกดเป็นออโต้เพย์เห็นว่าปุ่มออโต้เพย์อะหนูนาจะกดเป็นเออเป็นยังอะเทอร์โบ เออ ว่าสิกดเทอร์โบ แม่งกดถือปุ่มหมุนเสยแต่ว่าดีนะที่มันแตกค่ะมันม่แตกนี่ก็คือนั่งเล่นต่อเลย โอ้โห สภาพ โอเค เดี๋ยวยังไงมื่อนี้นูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไม่คลิปหนาสำหรับมื่อนี้ สวัสดีค่ะ